สวัสดีครับ อันนี้ก็จะเป็นการบรรยายเกี่ยวกับวิธีการใช้ Microsoft Office Word นะครับ ในเวอร์ชัน2010 ในการทำรูปเล่มนะครับ ในการจัดทำรายงานนะครับ ซึ่งมีประโยชน์ต่อนักนักศึกษาบุคคลที่ทำงานนักเขียนเล่มนะครับ คราวนี้เราจะมาดูก่อนนะครับว่าเราจะใช้ออปชันอะไรที่เป็นอัตโนมัติใน Microsoft Word นะครับ ได้บ้างนะครับ ผมยกตัวอย่างนะครับ ถ้าเรามาดูว่าในเนื้อหาของผมเนี่ยมีการทำหน้ากอไก่ หน้าขอไข่นะครับ หน้าขอควายก็คือก่อนถึงตัวเนื้อหานะครับ ก็เป็นหน้ากอไก่ขอไข่ซึ่งอยู่ด้านล่างของหน้านะครับ การเซตอัพเลขหน้าเราจะเซตอัพให้เป็นหน้าลักษณะแบบสะท้อนเพื่อการเย็บเล่มนะครับ ก็คือด้านนี้อยู่ด้านขวาของเล่มนะครับ อันนี้อยู่ด้านซ้ายของเล่มเลขหน้าอยู่ด้านล่างนะครับ พอเราขึ้นบทใหม่ปุ๊บนี่คือบทที่ 1 ไม่มีเลขหน้านะครับ ที่หน้าแรกของบทนะครับแล้วก็หน้าที่2นะครับเลขหน้าอยู่ด้านนอกนะครับหน้าที่ 3 ซึ่งเป็นหน้าขี้เลขหน้าอยู่ด้านในเวลาเย็บเล่มเย็บตรงนี้นะครับนะฮะก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับพอบทที่1จบนะครับจนถึงหน้าที่5นะครับก็ขึ้นต้นบทที่2นะครับแต่บทที่ 2 จะขึ้นต้นที่หน้าขี้นะครับ จะไม่ขึ้นต้นหน้าคู่สังเกตนะครับ หน้าที่ก็คืออยู่ด้านขวาของเล่มนะครับนะฮะตอนนี้เลข5 ใช่ไหมครับเลข5พอตรงนี้ปุ๊บเห็นไหมฮะจะเป็นเลขเลข7นะครับ ตอนนี้จะต่อด้วย 8 ต่อเลยนะครับนะฮะก็จะเป็นอย่างนี้เป็นต้นไปนะฮะเช่นอันนี้ก็เหมือนกันจบหน้าที่นะครับ บทที่ 2 ต่อด้วยบทที่ 3 ก็จะเริ่มต้นที่ไม่ปรากฏเลขหน้านะครับถามว่าเวลาพิมพ์ออกมาจะเป็นยังไง เรายกตัวอย่างให้ดูนะครับ เวลาเราเข้า print preview นะครับ นะครับจะเห็นว่าตอนนี้เราอยู่ที่บทที่3นะครับเขาก็จะทำการเว้นหน้าว่างให้ทันทีโดยไม่พิมพ์เลขหน้าให้ด้วยนะครับ โดยไม่พิมพ์เลขหน้านะครับพอเราถอยกลับมาเดินหน้ากันเลยนะครับ 16 17ปุ๊บนะฮะอันนี้พลาดที่หนึ่งนะครับมีเลขหน้าปรากฏมานิดหนึ่งนะครับนะอาจจะมี enter หลงเลยมานะครับ โอเคนะครับจะเห็นว่ามันจะเป็นลักษณะแบบนี้ คราวนี้จะทำให้อัตโนมัติมากขึ้นในเรื่องอะไรบ้างนะครับ มาดูนะฮะอย่างเช่น มีหัวข้อต่างๆ เยอะแยะมากมายนะครับ บทที่ 1 หัวข้อ 1.1นะครับ1.2 1.3ไล่ไปเรื่อยๆนะครับนะฮะไปเรื่อย ๆนะครับ1.4พอจน1.4 ขึ้นบทที่2 2.1อย่างนี้นะครับ เราจะทำเป็นสารบัญอัตโนมัตินะครับ เช่นยกตัวอย่างให้ดูนะฮะเราก็จะทำการแทรกสารบัญอัตโนมัติเข้ามานะครับ โดยการเลือกระดับหัวข้อนะครับ เลือกไปที่สไตล์ที่เรากำหนดตกลง แล้วก็ตอบตกลงนะครับ เห็นไหมฮะสารบัญก็จะออกมาอัตโนมัติเรียบร้อยแล้วนะครับ คราวนี้สารบัญเนื้อหาออกมาแล้วนะครับ ถ้าเรามีสารบัญภาพ เช่นภาพที่1นะครับ ภาพที่2นะฮะเอกสารประกอบการอบรมนะครับ ภาพที่3เป็นตัวอย่างรูปภาพนะครับ เราก็ไปทำสารบัญภาพได้อีกด้วย เช่น เราขึ้นมาหน้าขอไข่ ขึ้นเป็นหน้าขอไข่นะครับ ตอนเราอยู่หน้าขอไข่ เราก็ทำการแทรกสารบัญภาพนะครับ โดยเป็นสารบัญภาพที่นะครับ ทำการแทรกลงมาปุ๊บนี่เรียบร้อยแล้วนะครับ ส่วนเรื่องรูปแบบนะครับ ไม่สวยไม่เป็นไรเราก็จัดการทำให้รูปแบบมันสวยโดยการใช้สไตล์นะครับก็จะถูกต้องเป็นฟอนต์เดียวกัน เช่นเดียวกันครับ ในกรณีที่เรามีตารางนะครับ เรามีตารางนะครับ อย่างเช่นนี้เรามีตารางนะครับ เราก็สามารถที่จะทำสารบัญตารางอัตโนมัติได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ เราก็ขึ้นมาหน้าคอควายนะครับ ที่หน้าคอควายเราก็ทำการทำเช่นเดิมนะครับ มาที่ตรงนี้นะครับ เราก็จะใส่ตารางที่นะครับ เข้าไปดูนะครับ เราก็จะได้ข้อมูลตารางมานะครับนะฮะนี่คือลักษณะอีกลักษณะหนึ่งนะครับแต่ว่าเลขหน้าทุกอย่างจะตามมาหมดนะครับ แล้วก็สารบัญภาพไปแล้วสารบัญตารางไปแล้วสารบัญเนื้อหาไปแล้วนะครับ เรามาดูนะครับ เวลาที่เราทำเล่มนะครับ แน่นอนครับ ตรงท้ายเล่มเรามักจะต้องมีอ้างอิงนะครับ เวลาอ้างอิงนะครับ เราก็จะใช้วิธีการอ้างอิงเช่น insert citation นะครับ insert เข้ามาปุ๊บนะฮะอย่างนี้คือมีอ้างอิงนะครับพอเราอ้างอิงแล้วนะครับ เราก็จะมาใส่ในท้ายหน้าสุดท้ายนะครับ หน้าสุดท้ายหรือท้ายเล่มนะครับ ก็จะทำการใส่สารบัันนะครับ อ้างอิงนะครับ ซึ่งตรงนี้มีปัญหาระหว่างภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนิดหนึ่งนะครับนะเดี๋ยวเราก็ค่อยแก้กันอีกทีหนึ่งนะครับ นะครับ อันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของวิธีการทำรูปเล่มแบบค่อนข้างอัตโนมัตินิดหนึ่งนะครับ ถามว่าถ้าเกิดมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับนะฮะเช่นหัวข้อ 5.2นะครับ มีปัญหาก่อน และข้อ เสนอแนะนะครับนะครับ เราเปลี่ยนหัวข้อ 5.2 ปุ๊บนะครับเรากลับไปดูที่สารบัญนะครับ หัวข้อ 5.2 ยังเป็นอันเดิมอยู่เลยนะครับ เราก็ทำการอัปเดตนะครับพออัปเดตเนื้อหาปุ๊บนะครับ มันก็จะมีตัวนี้ขึ้นมาเรียลกราฟีเมื่อกี้ที่เราไม่ได้ทำมันก็จะปรากฏขึ้นมาด้วยนะครับนะฮะมันก็จะมีครบขึ้นมาทุกอย่างเลยเห็นไหมครับ นี่คือ 1 ตัวอย่างในการที่จะทำให้เอกสารของเราเป็นอัตโนมัติมากขึ้นนะครับ โดยจะทำให้งานของเราลดน้อยลงนะครับนะครับ แล้วก็เรื่องของเลขแน่นั้นนะครับ เราล็อกได้ว่าตรงนี้บทที่ 1 หน้าแรกไม่ปรากฏนะครับความเป็นมาต่างๆนะครับ ในทั้งหมดนี้สามารถปรับระยะได้หมดเลยนะครับ สมมติ 1.1ตรงนี้เราปรับระยะนะครับ ประมาณว่าระยะเว้นน้อยเกินเว้นมากเกินไป เราต้องการปรับให้น้อยลงนะครับ เวลาเราปรับนะครับดู 1.2 นะครับ มันก็จะเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นเวลาเราปรับนะครับ เราทำการปรับระยะให้น้อยลงก็คลิกขวาครับมาพารากราฟปรับระยะให้น้อยลงเหลือ12พอยต์พอเราปรับปุ๊บ1.2 ก็ยังไม่ปรับนะครับ เราก็ทำการอัปเดตนะฮะอัปเดตเข้าไปพออัปเดตปุ๊บ1.2 จะปรับให้หมดเลยครับ 1.4 อะไรต่างๆ ก็จะปรับให้หมดนะครับ การตั้งฟอนต์อะไรต่างๆนะครับมันก็จะปรับให้หมดเลยนี่คือตัวอย่างครับ ของการจัดรูปเล่มแบบค่อนข้างอัตโนมัตินะครับ เวลาที่เราบอกว่ามีการอ้างข้อมูลในภาพนะดังนะครับ ภาพที่นะครับเราก็จะใส่ตัว cross reference นะครับ เป็นภาพที่นะครับ ตอนนี้เป็นภาพที่เท่าไหร่ครับ ภาพที่ 4 นะครับ insert นะครับตรงนี้เราไม่เอานะครับ เอาเฉพาะตัวเลขนะครับนะดังภาพที่4มันข้อความนี้เราก็จะลบทิ้งไป พที่4ที่ มีคำอธิบายด้วยนะครับนะฮะดังภาพที่ 4 เพราะฉะนั้นเมื่อมีภาพที่ 4 ถูกเลื่อนไปเป็นภาพที่ 5 นะครับ อันนี้เราลองยกตัวอย่างนะครับ ภาพที่ 4 ลองเลื่อนเป็นภาพที่ 5 นะครับ ตอนนี้เป็นภาพที่ 4 แล้วนะครับนะฮะตรงนี้ก็อัปเดตนิดนึงครับ เมื่อเราอัปเดตมาแล้วนะครับ มันคือภาพที่ 5 ตรงนี้ก็เช่นเดียวกันครับ เราก็จะทำการอัปเดตมันก็จะเป็นภาพที่5ให้อัตโนมัตินะครับ โดยที่เราไม่ต้องมานั่งไล่เปลี่ยนเองนะครับ นี่คือตัวอย่างนะครับ คราวนี้ก็โปรดตามโปรดติดตามในคลิปต่อไปนะครับ ว่าเราจะจัดการทำอย่างนี้ให้มันง่ายขึ้นมาได้แบบนี้ได้ยังไงนะครับ